ตั้งใจฟังต่อวันนี้ซึ่งสร้างกฎอันหนึ่งขึ้นมา เกี่ยวกับการสมทานศีลจะให้ญาติโยมทุกคนเข้าใจในการสมทานศีลนนั้นเนื้อแท้ของการสมทานศีลนนั้นคือการงดเว้น นั่นเอง ไม่ใช่อย่างอื่นไกลสมทานศีลคือเพื่ออยากจะให้งดเว้นจากกงชั่วทั้งหลาย การงดเว้นจากความชั่วทั้งหลาย การสมทานท่านจัดว่าหนึ่งสมทานกับบุคคลอื่น เช่นเราสมทานกับพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยนี่สมทานกับคนอื่น หรือกับใครก็ได้ แต่ว่านิยมสมทานกับครูบาอาจารย์ อืม จะไปสมาทานกับโยมด้วยกันก็รู้มันกระไรอยู่ เพราะมันถือเข้ามาในกระดูกนานแล้ว ไอ้ความเป็นจริงก็คือที่สมทานนั้นก็คือไปสมทานจากคนผู้ฉลาด ผู้ฉลาดนั้นก็เรียกว่าจิตจะบอกผิดถูกของเรา เท่านั้นแหละ ใครๆก็ได้แต่ท่านสามารถจะบอกโทษของการไม่มีศีล ท่านจะบอกประโยชน์ของการที่เรารักษาศีลได้ ให้เราเข้าใจเท่านั้นก็ดีว่าเราปฏิบัติถูก นี่เดียวว่า สมทานจากผู้อื่น หรือเราสมทานจากครูบาอาจารย์ เป็นส่วนมากก็ครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของเราอยู่แล้ว ถ้าเราไปกราบท่านแล้วก็พอใจจะกราบแล้วก็ฟังธรรมของท่านแล้วก็เคารพในท่าน ทุกทิ่งทุกอย่างก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นอีก อย่างนี้เรียกว่าสมทานาวิรัตสมทานจากผู้อื่นงดเว้นแล้วแต่จะบอกปานาอธินากาเมมุสาสุรา หรือตลอดอุโบสถศีลวันนี้เป็นต้น นี่เรียกว่าเราสมทานจากท่านผู้อื่น ผู้อื่นบอก ผู้ที่จะบอกเรานั่นก็เป็นที่น่าเรื่อมใสในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมวินัย จัญญามารยาทจะเป็นพระเป็นเนนเป็นทายกทายิกาใครๆก็ช่างแต่ว่าเป็นธรรมพูดที่เป็นธรรมให้เราเข้าใจ อันนั้นเราก็งดเว้นเป็นศีลประการหนึ่ง ประการที่สองนั้น ไม่ต้องสมทานกับใคร เพราะเราเข้าใจแล้วเราระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณ สังฆคุณแล้ว นะซึ่งเป็นเจ้าของศาสนา แล้วเราก็กำหนดว่าเราจะสมทานศีลงดเว้นจากข้อวัดอะไรแล้วก็งดเว้นโดยตนเอง เอาตัวเองเป็นพยาน อันนี้ยิ่งกว่าเก่าเป็นทิกีภูตัว เป็นทิกีภูโต เอาตนเองเป็นพยานของตน ที่เรียกว่าสมทานโดยตนเอง เป็นอิสระ อันนี้อาศัยตัวเองถ้าตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ควรเชื่อได้ ตามความเป็นจริงแล้ว อันนี้ก็สูงขึ้น สูงขึ้นกว่า เราอาศัยตัวเราเอง สูงขึ้นกว่าไปเกาะคนอื่นเราไปเกาะคนอื่นนั่นก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าคนอื่นนั้นหนักจะอาศัยคนอื่น ก็คล้ายๆแล้วว่า กำลังเรามันน้อยเราต้องเกาะคนอื่นเขากำลังไม่มาก ต้องอาศัยคนอื่นเขาไอ้ความเข้าใจไม่มาก ความรู้ไม่มาก ความฉลาดไม่มากเราต้องอาศัยคนอื่นเขาเป็นธรรมดา อันนี้ยังหยาบไปหน่อย อาศัยตัวเองเป็นคนที่เชื่อตัวเอง อืม เป็นคนที่เชื่อตัวเอง เห็นตัวเอง เห็นตัวเองชัด เรียกว่าสมทานด้วยตนเอง เป็นสัมปตวิรัตงดเด็ดขาดโดยตนเองเลย ไอ้ที่มันสิ่งที่เรานึกเห็นว่าที่มันไม่ดีมันผิดจากศีลของเรานี่เราก็เลิกมัน อันนี้ง่าย ๆ แต่ว่าถ้าไม่จริงมันชอบโกหกเจ้าของนะเนี่ย มันชอบโกหกเจ้าของ ก็เหมือนเรามีมีหลักหมุดอันหนึ่ง เราตั้งไว้กลางทุ่งนา หรือกลางแจ้ง หลักหมุดหลักนั้น มันมีหลักหมุดอันเดียว ถ้าเราเดินอ้อมไปทางทิศใต้มองไปมันก็ตรงทางทิศเหนือ ถ้าเราเดินไปทางทิศเหนือมองดูมันก็ตรงไปทางทิศใต้ ถ้าเราเดินไปทางตะวันออก มองไปมันก็ตรงไปทางทิศตะวันตก ถ้าเราเดินไปทางตะวันตกเดินมองตรงไปมันก็ตรงไปทางตะวันออก มันเป็นซะอย่างนี้ เออ เนี่ย มันเป็นซะอย่างนี้เออทีนี้เออเราต้องเชื่อตัวเราเองอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าเรามีพุทธังธรรมังสังฆังมีหลักสักสามหมด เอาไปปากตรงหนึ่งหลัก นะ เราจะมองดูไปทางโน้นเอาหลักที่สองไปปากตรงอีกนะมองดูหลักหมุดขั้งแรกไปหาหลักหมุด ต้นที่สองมันก็ตรงกัน เอาต้นที่สามไปปักต่อกันสามหมุดที่มันตรงกันเสมอเป็นต้นอันนี้มันมีพยานรอบร้านเลยตรงเลย ต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองต้นที่สามมันตรงไปทั้งนั้นอ่ะอันนี้มันมีพยาน ไอ้หลักเดียวนี่มันสำคัญอยู่ อืสำคัญอยู่ อย่างเขาจะตัดถนนไปทางไปถูกบ้านเราเนี่ยเราไม่ใช่มันตรงไปโน่นเราเดินอย่างยังมาเดินไปโน่นจะไปถูกบ้านโน่นเอ้าจะมาถูกบ้านเราแล้วมันตรงไปโน่นอย่างนี้มันก็ตรงไปเรื่อยๆไปยังไงอันนี้มันเป็นอิสระนี่จะต้องถ้าหากว่ามันดีมันก็ดีจริงถ้าไอ้ตนที่จะต้องเป็นพยานนั้น เป็นผู้เข้าใจในธรรมะ จริง ๆแล้วมันก็ดีมากที่สุด ยังไงพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญอย่างนั้น อันนั้นเป็นสัมปตวิรัตงดเบี้ยนด้วยตนเอง สมุเฉทวิรัตอันนี้เป็นต้น เด็ดขาดเลยไอ้ขึ้นชื่อว่าไอ้ที่มันไม่ถูกไม่ตรงต่อไอ้ความจริงแล้ว เลิก มันจะตายมันจะเป็นก็ช่างมันเถอะเลิกเลย บอกทีเดียวเท่านั้นเลิกเลย นี่เป็นสมุเฉทวิรัติ เป็นคำที่ในปฏิญญาณของพระอริยเจ้า เป็นศีลของพระอริยบุคคล เป็นศีลของพระอริยเจ้าชินมมดตัวนี้มันตายมาเนี่ย ให้คุณฆ่าซะ ไม่ยอมฆ่าคุณไม่ฆ่าฉันจะฆ่าเธอนะแล้วแต่เธอ เนี่ย เด็ดขาดแล้วอย่างเนี้ยตรงเลย นี่เรียกว่าศีลพระอริยบุคคล ถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์อย่างแน่นอน เป็นสินที่บริสุทธิ์ผุดพอง อืม มันเป็นวีมุตอันนั้นมันเป็นสินพระอริยบุคคล สินพระดีเจ้าแน่นอน เอาชีวิตเปลี่ยนเอาสินเลย แลกเอาสิน ไอ้พวกเราสัมปตวิรัตสมทารวิรัตนี่ก็เรียกว่า เลี้ยงออกไปได้ สมุทเฉทวิรัตดัดตัดขาดเลยไม่ว่ามันจะตรงไปไหนตัดไปเลย อันนั้นเรียกว่าคำเดียวนะ่ะ เป็นศีลอันเลิศเป็นศีลอันประเสริฐ ทั้งสามประการนี้เราจะสมทานศีลนนั้น เอาที่ไหนก็ได้ คือศีลนนั้นไม่มีที่อยู่ ไม่อยู่ในกลางทุ่ง ไม่อยู่ในป่า ไม่อยู่ติดถนน ไม่อยู่ที่ไหนทั้งนั้นแหละอยู่ที่จิตใจของเราทั้งหลายนั่นน่ะเมื่อมีจิตงดเว้น ก่อวิรัตขึ้นตรงไหนก็ได้ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่เป็นศีลทั้งนั้นให้เข้าใจใส่อย่างนั้นศีลนนี้เองเป็นพ่อแม่ของธรรมะคนที่ไม่มีศีลนนี้ ธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนกับคนเรามันต้องอาศัยพ่อแม่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดเกิดขึ้นไม่ได้ พ่อแม่เป็นเหตุของบุตร บุตรเป็นผลเกิดมาจากเหตุคือพ่อแม่ศีลนนี้คือเหตุ เป็นแดนเป็นแดนเกิดของธรรมะทั้งหลายคือศีลนนี้ อืม ไม่ใช่ของเล่นๆศีลแต่ว่า อ่าเป็นของมีคุณค่าราคามาก เมื่อมีใครที่มายกขึ้นประพฤติปฏิบัติก็เหมือนถาดทองใบหนึ่ง มีราคามากอยู่ในบ้านเรา ในสมัยต่อมานี้เขาเลือกใช้กันแล้ว ถาดทองใบนั้นน่ะ มันจะมีสีมีสุขขนาดไหนก็ช่างมันเถอะ มันจะมีราคาขนาดไหนก็จะมันก็ต้องลดราคา เมื่อคนเราไม่มีความสามารถไม่สนเสริญเย็นยอถาดใบนั้น มันก็เป็นถาดที่เปล่าจากประโยชน์ สีละคือสีนี้ก็ดี เป็นของตั้งมั่นอยู่อย่างนั้น ถ้าหากว่าคนไม่ประพฤติปฏิบัติไม่นับถือ เป็นต้น มันก็ไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งนั้นเนี่ยเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้น ฉะนั้น การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด ที่เราจะต้องหาเหตุผลมัน ดังนั้นท่านจึงเรียกว่าศีลนี่เป็นพ่อแม่ของธรรมะศีลนี่ปราบกายปราบวาจา ธรรมะปราบใจโคตรกันง่ายๆศีลเป็นเทวกกายกับวาจาคนนี่วาจาดี กายก็ดี ก็เป็นที่จะเชื่อมั่นไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว แต่ก็ใจไม่ดีพูดเอาดีก็ได้ คนเนี่ยอ้าวพูดดีก็ได้กายไม่ดีทำกายให้ดี มันหลอกลวงได้ ถ้าถึงถ้าพูดไปถึงธรรมะเรื่องจิตแล้วดีไม่ได้ ตรงไหนตรงนั้นเลย ฉะนั้น ธรรมเนี่ยมันจึงเกิดเกิดมาจากศีลนี่เป็นเหตุการปฏิบัตินี่จึงเป็นของที่สำคัญไอ้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันศีลนนี่ถ้าจะพูดไปมากมันก็มากแต่จะพูดกันง่าย ๆ มันไม่มากต่อศีลนั่นมันความลายต่อความชั่วตัวเดียวเท่านั้นแหละอืมมันไม่ต้องไปไหนหรอกมันจะต้องเป็นศีลขึ้นมาทันทีล่ะ เท่านั้นก็เหมือนกันกับที่คะว่าไอเราปลูกหญ้าหรือปลูกผักนะมันจะต้องอาศัยปุ๋ยมัน เอาปุ๋ยใส่เข้าไปมันก็งามขึ้น แต่ว่าสถานที่นั้น มันดินไม่มีปุ๋ยเอาปุ๋ยใส่ อีกคนหนึ่งเขามีที่ดินมันมีปุ๋ยในตัวของมันนั้น ไม่ต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกมันก็งาม มันก็งามในตัวของมัน อันนั้นคนเขามีความอายอยู่แล้ว มีความกลัวอยู่แล้ว คือมันมีปัจจัยอยู่แล้วมันจึงเป็นเหตุให้กลัวให้อายอันนั้นมันจะงามอยู่แล้ว พอมีคนมาเอาดินนั่นไปทำนาหรือทำสวนทำให้เกิดประโยชน์ มันก็งามขึ้น ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมัน เพราะปุ๋ยมันมีอยู่แล้ว อย่างนี้ก็มี เราจะดูคนคนทุกทุกคนในเวลานี้ก็ได้ บางคนไม่ต้องสอนง่ายไม่ต้องสอนยากหรอก บอกคำเดียวต้องคำรู้เรื่องง่ายๆบางคนตอนเช้าก็บอกตอนเย็นก็บอกบอกกันอยู่จน จนมันไม่รู้เรื่องเออบอกจนทะเลาะกัน บอกหลายจนทะเลาะกัน เนี่ยมันเป็นเช่นั้นทีนี้ปัจจัยคนมันที่ต่างกัน เกิดจากการประพฤติปฏิบัติเอง พวกเราก็เหมือนกัน ฉะนั้นไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่รู้ว่าพระหรือเนนใครทั้งหมด มันไม่เหมือนกัน โดยการกระทำของเราโดยจิตใจ แต่เขาถือภาษิตว่านานาจิตตัง มีจิตต่าง ๆ กัน ถ้าจะทำอะไร เอ้ยอันนั้นมันค่อยดีไว้อย่าไปทำเลยเอ้ามันนานาจิตตังเลย ใครอยากทำอะไรก็ทำ เนี่ย มันไปเข้าใจผิดว่านานาจิตตัง ไอ้คุณจะว่ามันถูกก็ช่างคุณเถอะมันไม่ถูกหรอกธรรมะไม่บอกอย่างนั้น ธรรมะต่เป็นอย่างนี้ก็วกกลับมาทำสักที อันนี้ไอ้คนนี้ก็นานาจิตตังใครก็นานาจิตตังก็แตกถุมกันขนาดนี้เพราะทำกันมานานาจิตตังเลย ต่างจิตต่างใจคนแล้วแต่จะทำเอ้ย นี่เอาไปปฏิบัติดตายกันหมดทีเดียวมันจะไปถึงนานาจิตตังก็ช่าง มันแต่มันผิดเนี่ย มันผิดเนี่ยนานาจิตตังก็ช่างมัน ใครจะมีทิฏฐิมรณะมีโลภมีโกรธ มีหลงก็ช่างพระพุทธองค์ท่านว่า ให้บรรเทา โลกโกรธหลงไปกว่าจนว่ามันจะหมดไปนั่นแหละคือคำสอนของพระ นั่นคือศาสตร์อันดีที่สุดนะศาสตร์อันดีที่สุด คือพุทธศาสตร์ต้องมารวมอย่างนี้อืมศาสตร์ทั้งโลกเขาก็เป็นศาสตร์นานาจิตตังต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเรียน ต่างคนต่างโต ต่างคนต่างยิ่งใหญ่ไฟสูง มันก็เข้ากันไม่ได้เท่านั้น มันก็วุ่นไปเท่านั้น อันนั้นมันศาสตร์นั่นมันศาสตร์ออกข้างนอก ไม่ใช่พุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์อะไรมันจริงมันมันถูกแล้วผมฟังกันเด็กมันก็ฟังกันดิรู้เรื่องกันดิฉะนั้นจึงเรียกว่า ไอ้ธรรมะเนี่ย เมื่อเราเรียนมาแล้วนั่นนะเพื่ออะไรเนี่ย ธรรมะคือเป็นวิชาที่แก้ปัญหา ปัญหาในโลกเนี่ยมันทุกอย่างที่เราปฏิบัติธรรมะกันเนี่ย เราจะปฏิบัติธรรมะนี่คือเราแก้ปัญหา ปัญหาตัวเองก็มาก ปัญหาคนอื่นก็มาก ปัญหาครอบครัวก็สารพัดอย่างมิจะแก้ปัญหาทั้งนั้นมันยุ่งยากทุกวันมันแก้ปัญหากันทั้งนั้น ปัญหามันมากเรื่อง มันหลายอย่างสารพัดอย่างอฉะนั้นแก้ปัญหาอย่างอย่างที่แท้จริงนั่นมันก็หลายอย่าง ปัญหาที่แท้จริง ๆ นั้นฉันว่าคนที่แก้ปัญหามันก็ไม่มี ปัญหาก็ไม่มี คนที่แก้ปัญหาก็ไม่มี ปัญหานั่นก็ไม่มี ให้ลงจุดเนี้ยจะทํำยังไง ถ้ามีคนแก้ปัญหา ปัญหามันก็มีแยะถ้ามีปัญหามาให้คนแก้ คนก็มีแยะไม่จบเรื่องมัน ไม่จบเรื่องของนั่นโลก เมื่อพูดถึงธรรมะท่านว่า ปัญหาก็ไม่มี คนที่จะแก้ปัญหาก็ไม่มี เนี่ย นี่ทำให้มันหมดอย่างนั้นสงบเท่านั้นแหละ มันสงบอย่างนั้น มันก็สงบเท่านั้น มันก็สงบนี่ มีคนแก้ปัญหามันก็มีปัญหา มีปัญหาก็มีคนแก้ปัญหาเราพูดง่ายๆนะ สภาพโลกของเรานี่สมัยก่อนนะ จะเป็นตะวันเมืองเรามันมันไม่มากก็ได้นะ ไอเมืองอุบลเราเนี่ย ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมีน้ำจะท่วมหรอก เพราะว่ามันไม่มีเขื่อนนะ ทุกวันนี้ว่าบ้านเมืองมันอดอยากมันไม่พอกินการน้ำมันอด ไปกั้นเขื่อนกั้นไปกั้นไปกั้นทุกที่ทุกทางเนี่ยกั้นไปกั้นไปต้นไม้มันก็หมดได้กั้นไปกั้นไป เมื่อเวลาหน้ามันมาผมว่าขังอยู่ตีเดียวกันนะมันขังอยู่แห่งเดียวทำไงมันจะท่วมตายก็ปล่อยเขื่อนเท่านั้นเนี่ยปล่อยเขื่อนทั้งทั้งล่างหลังกันก็ตายวุ่นวายไปท่วมบ้านท่วมเรือนหมดแล้วสมัยสมัยก่อนมีท่วมไหมนี่เราปล่อยตามธรรมชาติมันสม่ำเสมอ เนี่ย นี่คือความเจริญมันถึงมาไอ้ความเสื่อมก็ตามมาอย่างนี้ ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็อดอยาก มันแก้ไม่พ้นเลย มันจเจริญขึ้นมาความเสื่อมก็ตามมา มันเป็นอยู่มันแก้ไม่พ้นนะโลก มันเป็นอยู่อย่างนี้ มันเป็นอยู่อย่างนี้ คือมันมีที่จะต้องแก้นะที่สภาพที่มันสุดจบของมันนั่นเนี่ย ไอ้ปัญหาก็ไม่มี คนแก้ปัญหาก็ไม่มีหมด จะทำยังไง นี่ ปัญหาคือชีวิตเราทุกคนเกิดมา มันทุกข์มันยาก มันลำบากมันลำบากมาก มันลำบากมันลำบากเพราะอะไร หลายชีวิตมันเกิดมารวมกันแล้ว มันก็ต้องวุ่นวายเป็นธรรมดาของมันเนี่ยเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ มันเป็นธรรมดา ที่พระพุทธองค์ท่านว่า เมื่อมันมีปัญหาก็มีคนแก้ เมื่อมีคนแก้ก็มีปัญหา ตลอดอยู่ ทีนี้ถ้ามันมีเกิดมันต้องมีตายนะนี่เป็นอย่างนี้ ทุกวันนี้ เราก็แสดงหามันหาเกิด แต่ตายไม่ต้องแสดงหามันมันประจิตนะคือ ไอ้ความตายมันอยู่ข้างหนึ่งไอ้ความความเกิดมันอยู่ข้างหนึ่งอยู่แล้ว เราจะไม่อยากได้ขนาดนี้มันก็ติดตามไปด้วย เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่า อย่าเลย อย่าแสดงหาความเกิดเลยถ้าเกิดมาแล้วมันตายอีก ไม่ยอม ไม่ยอมนะอย่าเกิดอีก แต่อย่าเกิดแต่ฉันไม่อยากตาย หรือตายก็ให้คนอื่นตายก่อนเถอะฉันฉันจะค่อยๆตายทีหลังเขาหรือถือจะตายใครให้นานที่สุดละนะในนานที่สุดมันก็ทุกข์สิเอ้าอยู่นานๆใครจะไม่ทุกข์ละมันก็ทุกข์สิ มันทุกข์อยู่ที่แปดสิบปีเก้าสิบปีเอาสิ นะมันจะเล่นขี้เล่นเยี่ยวอยู่ตรงนั้นแหละ เราทุกคนเดียวคนหนึ่งก็ทุกไปด้วยเราก็เนื่องว่าไอ้ข้าเกิดมาไม่ตายมันจะดีนั่นแหละ มันคิดโง่ที่สุดแล้ว นะโง่ที่สุดแล้วนะก็เหมือนกันที่ไอ้ตายกับเกิดนี่ก็เหมือนกับลมหายใจเขาออก ถ้าคนเข้าใจว่าเกิดแล้วไม่ตายจะดีหลาย ลองอึด อัดลมเข้าไปเดียวนี้ที่ไม่ต้องออกมันดีไหมลมออกไปหรือลมเข้ามาอะไรมีราคากว่ากันไหมทุกวันนี้ หายใจออกมีราคาหรือ หรือหายใจขันใจเข้ามันมีราคา อ้าวเอาพี่เกิดก็ตายก็เหมือนลมหายใจเข้าออกท่านฉัน ฉันว่า หันใจเข้าฉันว่าดีกว่า เอาอย่าหายออกสิ ลองสิเอาลองนี้เด็กเลยกี่นาทีไหม ถ้าคนเห็นว่าหายใจออกดีกว่าอารมณ์เข้ามา เอาลองลองสินี่จะได้กี่นาทีล่ะ เนี่ย ฉันมาเกิดดีกว่าตาย เอาเกิดมาสิฉันมาตายดีกว่าเกิดเอาดิอัตมาเห็นว่าเมื่อพูดตามคำสอนของพระอัตมาว่ามันพอดีแล้ว นะ มันเกิดเกิดตายตายอย่างนั้นถ้าจะตัดบทมันจริงพระพุทธองค์ท่านว่า อย่าแสวงหาทางเกิดเถอะ ท่านว่าผู้เห็นสุญญตา มัจจุราชตามไม่ทัน มัจจุราชตามไม่ทัน มัจจุราชคือความตาย ความตายจะไม่ถึงพวกเรา ทำไม เพราะเราไม่มีนะ เพราะเราไม่มี ไอ้ก้อนนั่งอยู่นี่นะ ท่านเรียกว่าขัน กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณ เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ มีปัญหาถามว่าพระอริยเจ้าท่านตายแล้วไปเกิดที่ไหน ไม่มีทางจะตอบ มีทางที่จะตอบว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไป กองรูปกองเวทนากองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณเท่านั้น คนอยู่ที่ไหนแล้ว ตรงนี้ก็สมมติว่าดิน น้ำไฟลมเท่านี้ มัจจุราชตามไม่ทัน มันก็ตามทันแต่ดิน น้ำไฟลมมันแตกไป คนไม่มีในตรงนั้น เห็นโลกเป็นสองศูนย์อย่างนี้ เราก็ไม่อยู่ตรงนั้น มัจจุราชก็ตามไม่ทันเราก็ไม่ตาย เห็นไหม เรามันก็ไม่ตายที่ไม่มีเรา มันไม่มีตัวตนเฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ยังเป็นอนัตตา อนัตตาเราฟังไม่ชัด อนัตตาจริงๆที่ไหนคนที่ไหนมีแล้วเนี่ยกองดินกองน้ำกองไฟกองลมมันเป็นสุญญตาอยู่แล้ว ถ้ามันสูญไม่แล้วไปตั้งสมมติกันมาอันนี้ของอันนี้เราอันนี้ของเรา อันนี้ฉัน อันนี้ของฉันมันก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอถ้าดินน้ำไฟลมมันแตกไปก็เราก็ตาย เพราะเราเอาเราไปวางไปตรงนั้น ตรงนั้นไม่ใช่เป็นของศูนย์มันไม่เป็นอนัตตามันเป็นอัตตาแล้วมันคนก็ต้องตาย คนจะต้องร้องไห้นี่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้สักแต่ว่าธาตุเท่านั้น เราเกิดมาเพียงมาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเท่านั้นเมื่อดินดินน้ำไฟลมมันแตกไปไอ้ความตายก็ไม่ถึงเราเพราะเราไม่อยู่นั่นนะไม่เราอย่างนั้นไปดูดิไอ้รวงพึ่งเห็นไหมไอ้ตัวแม่มันออกนี่หมดไปเอาที่รวงมันนะ ถูกตัวพึ่งไหมน่ะ น่ะมันว่างมันก็ถูกใจขี้พึ่งเท่านั้นแหละ ตัวพึ่งไปที่ไหนไม่รู้ เพราะมันไม่อยู่นั่นแล้วนี่พระพุทธองค์สอนให้เห็นอย่างนั้น เห็นออกจากตัวตนอย่างนั้น อัตตาอนัตตานี้ นี่ ถ้าเราเห็นมันหมดปัญหา ไม่ใช่แต่ปัญหามันหมดเฉลย มันก็ไม่มี ปัญหามันก็ไม่มี ไอ้คนที่จะแก้ปัญหาก็ไม่มี ถ้าเราเห็นชัดอย่างนั้น ไม่รู้จะไปฟ้องกับใครแล้ว นะ นี่ท่านบอกให้พิจารณาสังขาร ตามเป็นจริงอย่างนั้น ปัญญาให้รู้เท่าตามความเป็นจริง ตามเป็นจริงของสังขาร สังขารเป็นจริงอย่างไร ให้รู้ตามเรื่องของมันว่ามันเป็นอย่างนั้น นี่นี่เราเห็นออกจากตัวตนอย่างนี้นี่ถ้าพูดกันง่ายก็พูดกันอย่างนี้ไม่มีใครตาย ถ้าเรายกตัวตนออกจากที่นี่้ะไปไปตรงโน้น้ะตรงไหนก็ช่างมันเราจะไปอยู่ตรงนั้น้ะมันก็มีแต่ดินแต่หน้าไฟลงมันพังไปพระปุณณมันตนีบุตร กับภาษาดีบุตรซึ่งเป็นสาวกลูกศิษย์นะอัตมาก็จำจำแต่เป็นนักเรียนนะพระปุณณมันตนีบุตรเป็นลูกศิษย์ภาษาดีบุตรจะออกทุรงเดินทุรงไปก็ห่วงลูกศิษย์เหมือนกัน ไอ้ลูกศิษย์ของเรา มันจะคมขนาดไหนเนาะนี่ย เมื่อจะออกไปสรงก็มาประชุมลูกศิษย์เนี่ย ถามปัญหาซะก่อน พระปุณณมันตนีบุตรก็เต็มตัวเหมือนกันนะนะจะเดินเดินสรงเพราะการเดินสรงนี่มันต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างปัญหาวาทะสารพัดอย่างจนเกิดความฉลาดพระถ้าไปตรงแต่แท้อย่าไปเที่ยวดูจังหวัดน้อนจังหวัดนี่นะอย่าไปเที่ยวดูโน่นดูนี่นะ ทุกวันเนี่ยมันมีทรวงรถยนต์ ไปจังหวัดโน้นไปทะเลเว้ยไปพังงาวะไปภูเก็ตเว้ยไปเชียงใหม่เว้ยไปโน่นทางนี้เว้ยโน่นอืโน่นทุเรียนจันบุรีมันหลายเว้ยไปโน่นสบายสงบดี อืมันสงบอย่างนั้นน่ะนี่ตายหมดไปมีเหลือเต่เต่าเอาไปกินปลาไปกินหมดทุรงสมัยก่อนท่านผ่านรูปสั์ไปไหมพระปุณณมันตรีท่านจะไปทุรงท่านรอบครอบหรืออย่างละ่ะ ถ้าหากว่ามีคนมีปราดหรือ มีหาบดีทั้งหลายเนี่ย มาถามท่านว่า พระปุณณมาตนีบุตร พระอริยะบุคคลตายแล้วไปเกิดที่ไหน ถ้าเขาถามอย่างนี้ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไร อาจารย์ถามพระปุณณมาตนีบุตรเลยบอกว่า รูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปดูดิ เอออาจจะมาฟังที่เป็นนักเรียนไม่เข้าเรื่องกันเลย คนหนึ่งถามอย่างหนึ่งคนหนึ่งตอบไปอย่างหนึ่งแล้วไม่เข้าเรื่องกันเลยนะแต่นั้นมันเข้าเรื่องแท้แน่นอนเลยเรามันโง่พระปุณณมัตนีพระอริยบุคคลตายแล้วไปเกิดที่ท่านไม่ว่าก็เพราะมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น ท่านตอบแต่เพียงว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณเกิดแล้วดับไปเพราะท่านองค์นั้นท่านไม่ได้ตายนี่ มันมีรูปมีเวทนา มีสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดมันดับไปเฉยๆดินน้ำไฟไปท่านไม่ได้อยู่นั่นเลย ท่านไม่ได้ตายไม่ได้เกิดเนี่ยมันก็หมดเรื่องกันแค่นั้น คนเฉลยก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มี ไอคนจะแก้ปัญหา มันหมดตรงนั้น เรารู้จักของมันหมดไหมมันหมดตัวเรียกว่ามันไม่มีอ่ะนะถ้าเรามาพูดถึงเรื่องไม่มีแล้วโอ้ยน้อยอกน้อยใจเหลือเกินแน่มันของในบ้านมันแย่เลย เออแต่ว่าไอ้ของเรานั้นระวัง อย่าไปห่วงใยเกินไปนะมันไม่ใช่ของเรา้ะอย่างนี้ฟังไม่ไปอออก อยากจะออกอยู่มันก็ฟังไม่ออกออยากจะฟังออกอยู่มันก็ไม่ให้ออก บางทีก็ฟังเห็นตามอยู่แต่ว่าไม่ออกกิเลสมันหนามันดันไว้ขูด อืเนี่ย ลองลองดูเตียลองดูเตียเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ด้วย คือมัธริยะมันมันแน่นไว้ถึงแม้ว่าให้มักน้อยสนิทก็ไม่ค่อยจะพอใจหรอกนะให้มักมากๆให้มันท่วมหัวนะให้มันร้องไห้อย่างนั้นนะ ก็ไปอีกสักอย่างหนึ่งแล้ว ควรเราควรกลับมาฟังธรรมะของท่านให้มันดีๆเพราะธรรมะนี่ปฏิบัติเพื่อบามันจะพ้นทุกข์เพื่อจะไม่มีทุกข์ ถ้ามันไม่มีทุกข์มันจะเป็นอะไร มันก็ไม่มีตน ก็ไม่มีของของตน แต่ให้มีปัญญาใช้ที่ดีกว่า ไม่มีตนไม่ของของตนให้มีปัญญาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นว่าตัวเรานี่จะมาไม่ใช่ตนจะไปเอามีดมาแทงมันก็ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นั่นนี่นะ อืมนะถ้วยนั้นไม่ใช่ของเอาไปทุบมันทิ้งคนโง่ที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นแสงงั้นตนก็ไม่มี ถ้าตนมีของตนจะมีที่ไหนล่ะ เอาเอาให้คิดคิดดูที่คิดดูง่ายๆนะ ถ้าหากว่ามีเราของเราก็มีถ้าหากว่าเรามีเรานั่นกระป๋องนั่นก็ของเป็นของเรา ถ้าเราไม่มีกระป๋องนั่นก็ไม่ใช่ของเรา มันขึ้นต่อกับเรานี่นี่คือก้อนอัตตาแล้วมิฉะนั้นนจึงให้ทำลายก้อนอัตตาตัวนี้โดยปัญญา ไม่ใช่ทำลายโดยการฆ่าการการข่มมัน การฝังมันเลย อืม เนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้น ทีนี้พระพุทธองค์จุดประสงค์ของท่านท่านในรู้โรคอันนี้ มันทั่วถึงโลกที่เราอยู่นี่ โลกนี่เองแหละ ถ้าเรารู้โรคทั้งหลาย ให้มันพอดี พอดีแล้วนั่นนะจะไม่มีอะไรแล้วนะจะไม่มีอะไรอย่างนั้นเราอะไรเราเราแบกกันทั้งหมดนะทั้งหมดนะไอธรรมะที่ท่านสอน เนี่ย มันเป็นที่มันเป็นของเหลือวิสัยของ ของสามัญชนเราผู้ถุชนเราฟังไม่ค่อยออก อืม ฟังไม่เคยออก โอ้ ออกมันก็ออกยากเหลือเกินนะ เออ มันออก ออกถึงพูดแทบไม่ได้ยินเสียงละ มันอัด มันตันเข้าไปเนี่ย เพราะว่าเราทุกวันนี้เหมือนองค์ใบหนึ่ง องค์ใบหนึ่งนะเราตักน้ำใส่ทุกวัน ทุกวัน ทุกวันนะตักใส่เพื่อจะให้องค์นั้น น้ำเต็มในโอ่งในโอ่งนั้นเต็มด้วยน้ำอยู่แต่เราไม่รู้ตูดโอ่งนะเอาอะไรไปขุดขุดโอ่งมันหยัดหยดเลยเทใส่กระทังปีกจนตายนะน้ำมันก็ไม่เต็มโอ่งเพราะอะไรนะเพราะก้นโอ่งไม่ปิดมันนะเหมือนกับความอยากเราทุกวันเนี่ยหามาเถอะ หามาเถอะหามาหาก็หามาแต่ว่ามันไม่พอใช่ไหมไม่พอ ไม่ปิดตูดมันก้นมันรั่ว มีแต่อยากอยากอยู่เรื่อยไปไอ้คนจนก็ยังอยากอยู่คนรวยก็ยังอยากอยู่นานๆ จนไม่เห็นคนรวยเลยไม่ไม่มีคนรวย คือความอยากจะมันจนในยกันทั้งนั้น เนี่ยไอ้ความอยากนี่มันพาเราเกิดทุกข์ขึ้นมากเหลือเกินนะมันน่าจะวินิจฉัยพิจารณาอย่างแต่มามาอารวมกันอุ้ยอันนี้ตั้งยี่สิบกว่าพรรษายี่สิบเจ็ดพรรษานี่นะอาตมาว่าอย่างน้อยต้องบรรลุธรรมะ อย่างน้อยก็ต้องให้บรรเทามันนะ อย่าให้มันอยู่นานเกินไป อย่างน้อยไม่มีชาติที่แปดจะเกิดขึ้นมันก็ยังดีเลยอันนี้ยังไงไปเป็นหุ่งเป็นแห้งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนหูหนักตาบอดห้าหอยซาดอยู่แหละ ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเลยนี่ นี่แหละจุดที่เราคิดต้องไปทุกวันนี้เพื่อจะให้มันไม่มีทุกข์เพื่อจะว่าไม่ให้มีทุกข์คือทุกข์ตามไม่ทัน มัจจุราชตามไม่ทัน อย่างเราทุกวันนี่ทุกๆคนนะทุกๆคน มันอยู่ในกรงเหมือนนกเขาอะ่ะคนได้รวยกาเหมือนนกเขาจะอยู่ในกรงทองเขาเอาทองคำมาทำเป็นกรงใส่เข้าไปทั้งนั้นเนี่ยเอานกเขาไว้ในในกรงนั่นเอาน้ำให้มันกินเอาข้าวให้มันกินให้มันนอนที่นั่น นกเขาก็ขันไปตามธรรมภาษาของมันเนี่ยแต่แม้มันคับแคบหัวใจมันเลือเกิน มันไม่ยินดีกับกงทองหรอกมันอยากจะออกไปบินไป แต่จำเป็นก็ต้องอยู่ อยู่ในนั้นอืมเจ้าของก็ก็ฟังแม่ นกเขาของฉันนี่แม้มันขันดีเลือเกินไหมตอนกลางคืนเดือนง่ายๆมันก็ขันนะนกฉันเนี่ยนะมันน่าเลี้ยงมันไว้นะไม่นึกว่า เอาตัวเราไปขังไว้อย่างนั้นจะดีไหม เอากงทองใส่ไว้ซะ เอาข้าวปลาอาหารให้กินอยู่เนี่ยไม่ต้องให้ไปที่ไหนละเออโรคประสาทเนี่ยมันจะเต็มนะนะ เออลองลองดูทีอันนี้เขาเป็นนกเราเป็นคนนี่ไว้ ขังเขาไว้อย่างเต็มที่เลยเนี่ยนึกว่าไอ้นกฉันมันขัน อืมไพเราะเหลือเกิน สนุกสนานเนี่ยดูดิ บางทีเมื่อชีวิตคนนี้อยู่นกไม่ได้ออกหรอกอาตมาเคยไปเนี่ยบางทีเจ้าของนกตาย เขาหามกับเปปะชาเนี่ยถือกรงนกไปแล้วอาตมาเคยปล่อยเนี่ย อืมเอาเจ้าของเปประชาเผาได้นกก็ปล่อย โอ้โหนี่นะรักษามันไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยต้องใช้มันนา ถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องมันจับเันเนจับให้ดีนะอย่าให้แตกนะนะต้องขู่มันไว้อย่างเงี้ย อย่าไปมาเด็กมันจับเลย ช่างมันเถอะลูกแต่ก็ช่างไม่ใจของเราหรอกไม่มีเหลือแล้วสิบหายเลยนั่นก็โง่ที่สุดแล้วจนโง่ที่สุดอ่ะ นี่มันต้องเด็กมันต้องไม่รู้จักต้องต้องสอนมันอย่างนี้ระวังนะถ้วยเนี้ย เอาไปใช้เนี่ยให้ทำสะอาดแล้วก็เก็บไว้ให้ดี เก็บให้ดีเลี้ยวไอ้สุนัขแมวจะทำมันแตกนะระวังดุไว้เถอะแต่ว่าให้เราดูเรื่องซะก่อนถึงพูดมัน นะ เมื่อถึงคราวมันแตกปุ๊บเรากระดุมันซะหน่อย แต่ว่าดุคนอื่นต้องดุเราซะก่อน นะดุโดยวาจาจะไปดุให้ใจเราเป็นทุกข์ใช่ไหมอืาใเห็นใาเห็นว่าไม่ใช่ของเราแต่ก็ช่างมันเถอะ กินไม่ต้องล้างมันก็ได้ทิ้งตรงไหนก็เป็นยามือโง่ที่สุดแล้วเนี่ย แล้วก็ต้องอันนั้นมันของเด็กนะมันของเด็กแล้วเก็บแล้วต้องรักษาไว้กินแล้วต้องล้างให้มันดีเดี๋ยวมันจะแตก อย่าจะเงินไน่พอใช้ อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกคนไว้อย่างนี้อืบอกไว้ แต่ถึงคราวมันจะแตกจริงเพี้ยก็ให้มันแตกไปเถอะต้องบอกขยำเด็กเลยระวังนะวันหลังนะถูก เที่ยนนั่นน่ะอย่าไปทำแบบนี้ขิบหายหมดแล้ว ต้องว่าไปตามภาษานี่เอง อืมนะ ต้องว่าไปตามภาษานะอย่าไปปล่อยที่ว่ามันไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเราเป็นทุกข์นะเดี๋ยวขิบหายหมดทั่วในบ้านเนาะนี่ต้องรู้จักภาษาอย่างนี้สอนเนี่ย ต้องสอนรู้จักภาษาอย่างนี้ อืมนะภาษาอย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้ สมมุติอย่างหนึ่งวีมุติอย่างหนึ่ง ใครรู้วีมุติ ต้องรู้สมมุติสูรู้สมมุติต้องรู้วีมุติให้รู้จักอย่างนี้ แล้วมันจะสบาย แล้วมันเกิดหลับตรงไหนน่ะ มันเกิดไม่มีอะไรนะมันเกิดมันอาศัยแต่นี้ถ้ามันยังมีเศษอยู่มันก็ยังเหลืออยู่นะพระแต่มันมีรูปมีเวทนา มีมีรูปเวทนาคือความสุขทุกข์สัญญาคือความจำ สังขารคือความปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้ เกิดแล้วดับไป ไม่มีใคร ถ้าสนวถ้าคุณเข้าใจว่าตายแล้วคุณจะไปเกิดตรงนั้นไอ้คนนี้ไปเกิดตรงนี้ คุณก็ยังทุกข์ไม่มีจบแล้ว นี่คือมันไม่หมดนะอย่างนั้นพระอริยะบุคคลท่านเจอพระกินาศพสิ้น มันสิ้นไป มันสิ้นทุกอย่างมันหมด แต่เราว่าถ้าพูดถึงหมดเรยไม่สบายใจนะจะไม่มีที่อยู่นะมั้งอะไรก็หมดหมดหมดมันหมดหมดเลยเลยเลยไม่รู้เรื่องมันที่จะที่มันจะสบายนี่นี่มันมันเป็นของยากอยู่อย่างนี้ เรื่องโลกนี้ โลกุตระโลกุตระชื่อโลกุตระคือชื่อไอ้พ้นจากโลกนี้ พ้นจากดีสายคนพ้นจากความรู้สึกนึกคิดคนในโลกนี้ทั้งหมด เรียกว่าโลกุตระที่อยู่ในโลกเรียกว่าโลกี โลกียะ โลกียะ ขึ้นไม่มีปัญญาขนาดไหนก็เหมือนอาตมาว่านะไอ้นกเขามันจะขันไพเราะขนาดไหน มันก็อยู่ในกรงมันขึ้นมีปัญญาขนาดไหน มันก็อยู่ในกองทุกข์จะเป็นขณะบดีตรงไหนก็ช่างมันจะอยู่ในกองทุกข์ มันสุขเพราะอะไร มันสุขเองอามิตร ไม่เป็นนิรามิสุขนิรามิสุขนั้นมันสุขเพราะไม่อิงอามิตรถ้าอิงอามิตรแต่ท่านเรียกว่าสุขนี่เอาอิงอามิตรเราอิงอะไรนะอิงราบ อิงยศ อิงสันเสริญ อิงการน่ำการว่ยอิงแท้อิงไปอิงไปพิงอยู่ นะ ไปพิงไอไอไอหัวจอที่มันผุๆนะพิงไปพิงมาแล้วจอมก็หักทุ่มลงน้ำกันนะมันไปพิงคนอื่นเขาเนี่ย มันเป็นอมิตรสุข เออ นั่น พระพุทธองค์ให้รู้จักมันซะ แต่เรื่องมันไว้ให้รู้เรื่องของมัน ให้รู้ของมันซะ มันจะรู้จักว่างู หรือเรารู้จักว่า อันนี้ ยาพิษ แต่ว่ายาพิษมันจะเป็นอันตรายเมื่อคนเข้าไปกินมันซะ เนี่ย ถ้าเรารู้มันแล้วเป็นต้นยาพิษ มันจะมีพิษขนาดไหนเป็นต้น ก็ไม่เป็นอันตรายกับคนที่รู้จักเพราะไม่ได้ไปกินมัน เนี่ย มันเป็นซะอย่างนี้ อืม ยาพิษมันก็มีอยู่ แต่ว่าไม่ทำอันตรายแก่คนผู้ที่รู้แล้วไม่กินมันแต่คนผู้ที่สร้างยาพิษ ก็รู้ว่ายาพิษนั่นว่ามันดี แต่ว่ามันดีไปทางมันชั่วถึงเนี่ยนายกอจะจะจะปรุงยาพิษขึ้น ขาย ก็ต้องโฆษณายาชั้นดีนะ เอาให้สุนัขกินก็ตาย ให้หมูกินก็ตาย ให้อะไรกินก็ตายให้เป็ดให้ไก่กินตายให้คนกินก็ตายถึงนั้นน่ะ ดีขนาดนั้นน่ะยาฉันถ้าดีขนาดนั้นให้คนกินดูสิใครจะของยาพิษกินดูโอ้ไม่กินเนี่ยเอาว้าดีทำไมล่ะ ดีให้คนตาย ดีให้สัตว์ตาย ดีขนาดนั้นดีนอกทางพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ดีในทางพุทธศาสนานี่ มันก็ดีไปอย่างนั้น นั่นถ้าหากว่ายาคุณให้คนกินก็ตายถ้า ว่ามันดีเรื่อเกินขายแพงคุณก็กินดูสิอาคนปรุงยามันจะกินไหมนะไม่กินครับแต่ทางมันมาดีดีแต่ว่ามันไม่กินมันจะตายมันรักชีวิตมัน มันเป็นซะแบบนี้ ดีมันหลายอย่างอย่างนี้แหละอืม แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเราเนี่ยไอ้ธรรมะของท่านครอบหมดแล้วท่านพูดอย่างสบาย แต่เมื่อไรคนยังจะเข้าไปเห็นได้ คนมันเข้าไปไม่เพราะอัตตามันกั้นอยู่กั้นอยู่แล้ว ถ้าหากว่าปล่อยเช่นนั้นเดี๋ยวเนี่ยไอราคะโทสะโมหานะมันจะเบาไปแต่ในเวลานี้เมื่อชีวิตอยู่นี้ถ้าหากว่ามีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารดินญาณเท่านั้น สมมุติแล้วก็มีดินน้ำไฟลมเท่านั้น เป็นคนคนน่งแล้วเอาเอาสมมุติคนก็ไปใส่เท่านั้น ถ้าเรารู้อย่างชัดเจนโอ้ย แต่เขาว่าอะไรก็ก็ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นอะไร นะง่ายพูดง่ายเลยไอ้ไอ้เขาว่าไอ้เปรตเนี่ย อย่างเงี้ยก็สบายนะเขาว่าไอ้สุนัขก็ก็จะสบายนะแต่คนไม่รู้เนี่ยสบายยากเหมือนกันนะกั้นเต็มทนดีเลยนะจึงจะรับฟังถ้าเรายอมรับธรรมะอย่างนี้เราก็ไม่มีปัญหาแล้ว ปัญหาที่จะไม่ต้องแก้มัน มันแก้ในตัวมันแค่นั้น โลกนี่มันลาบาก เพราะอะไรเนี่ยเพราะเราเอาตามใจของเราอยากให้โลกนี่มันสม่ำเสมอมันไม่สม่ำเสมอแล้วโลกมันไม่เป็นของมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่อยากให้คนนั้น มันคนนั้นทุกทุกคนเนี่ย มันไม่สบายเพราะมันขัดใจเห็นไหมพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ในบ้าน มันสบายอยู่ในบ้านเพราะอะไรเพราะลูกขัดใจผัวขัดใจ เมียขัดใจเป็ดขัดใจ หมูขัดใจเพื่อนขัดใจมันถึงเป็นทุกข์เนี่ยเพราะการขัด ทีนี้โยมจะไปอยู่ที่ไหน จะให้เขาพูดถูกใจเราทุกทำเราจะไปอยู่ตรงไหนในโลกเราถึงจะสบายกันไม่มี ถ้าไม่มีโยมก็ตายกันทั้งเป็นดิเป็นทุกข์หมดดิจะให้คนพูดถูกใจเราทุกคน ให้ทำถูกใจเราทุกคนเราถึงจะสบาย มันจะมีโอกาสที่จะสบายไหม แม่แต่ไอ้พ่อบ้านแม่บ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยแม่มัน กับจะทุกวันพูดง่ายๆแต่เนาะมันจะขัดใจไม่มากก็ต้องน้อย เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้ว แต่เราจะสบายจะเอาตรงไหนเอาที่คนไม่พูดผัด ไม่ไม่พูดผัดใจฉันนั่นฉันจึงจะสบาย โอ้ย ไม่มีเวลาเกิดแล้วเนาะตาย ตายทั้งเป็นแล้ว เอาลองลองดูที่นี่ ที่นี่วันนี้ก็เป็นทุกข์คนนั่นก็ขัดใจคน เมื่อไรเราจะหายทุกข์คนเหล่านี้มันไม่เข้าใจมันจะทั้งต้องทำอยู่อย่างนั้น แล้วก็ขัดใจด้วยอย่างนั้น ทุกวันทุกเวลาต้องตายอะไรนั่นทุกจนตายทุกจนตายระวังนะ ไอ้งัวดีๆนี่ควายดีๆนี่งัวดีๆนี่ใส่เกียนนี่เขาซื้อแพงนะ เขาจะขายก็ไม่ขายง่ายๆ ใส่ก็ก็ใส่หนักที่สุดอะมันราคามันสูงนี่วะแก่จนจะตายเขาก็ไม่ไม่วางนะมันจะขาดทุนเขาจงบรรทุกให้หนักถึงเนี่ยมันตายแดดไม่แดดเนี่ยก็ขายแขกอีกค่ากินอีก ขายเนื้อมันอีกขายกระดูกมันอีกเพราะมันซื้อแพงนี่นะลองดีๆเถอะ พวกเราพวกเราก็เหมือนกันเที่มันจะเป็นอย่างนั้นขายไม่ได้ ฉันขายไม่ได้เขาต่อยต่อไม่ได้ ฉันชื่อแพงฮะฉันต้องใช้มัน คุ้มค่ามัน ใส่ให้คุ้มค่ามันโอ้ยหมดระยมหมดกระดูกหมดหนังหมดขี้หมดอะไรทั้งหมด ขี้อ่อนขี้แก่มันไม่มีเหลือ ขี้อ่อนมันก็กิน ขี้แก่มันทำปุ๋ยได้ไม่มีเหลือให้มันคุ้มค่ามันมันมีราคาหลายเนี่ย จะเอาอยัางไงล่ะตรงไหนพวกเราจะไปเอาทุกข์กันตรงไหนล่ะเอาสบายกันตรงไหนล่ะถ้าไม่เห็นในธรรมะเราจะสบายตรงไหนได้เอาลองลองดูที่ฉันเรียกลูกคนนี้มันโตแล้วก็จะสบายหรอก มันโตก็ไปเอาผัวเอาเมีย มันเอาลูกมาอีกนะ เอามาให้แม่เลี้ยงอีกโอ้ย ยิ่งไปเรียกเอากระเขามาไปอุ้มมาโน่นบนได้ไหมฉันยากฉันทุกข์นู่นโน่นมันต้องไปนู่นไปนอนกับเขาเมื่อเขาจะคลอดเลยนะเออไปนอนเฝ้าเอาเมื่อเขาจะคลอดนะไปดูร้านเนี่ยเขาจะคลอดในหลายคนจังหวัดนี้ไปหาคนนั่นจังหวัดนี้ไปหาคนนี้เออ จะทำไงล่ะ จะให้มันจบมัน เลี้ยงมาเออให้มันโตมาเนี่ยกูจะ กูจะสบายแล้วมันโตมานี่จะสบาย คนไม่รู้เรื่องจักนะมันเล็กกว่ามันเล็กอีกอ่ะมันโตแล้วเห็นไเออใช่ไหมเนี่ยเม็ดเมล็ดมันน่ะเมล็ดมัน มันยิ่งมันยิ่งไล่กว่าไอ้ไอ้ต้นที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องเอาไปเพาะอีกพริกออกมาต้องต้องรักษาแมลงยากกว่าเก่าอีกแล้วมันก็โตขึ้นมาอีกนแต่โตจะสบายเมล็ดมันยังอยู่อีกไม่หมดแล้ว นะตรงไหนเมื่อเราจะให้มันพ้นทุกข์เมื่อไรเอาไปทีเอาวันนี้ให้การบ้านทุกคนนะให้การบ้านไปพิจารณาดูที่ให้ระวังระวังระวังไอ้พายเรือ ข้ามแม่น้ำระวังนะไม่จะขุดไปเรื่อยๆนะมันทั้งขาดทั้งวาดนะไม่ใช่พายอย่างเดียวนะแล้วเข้าในป่าแล้วมันชนป่าหรอกระวังเถอะ ให้ระวังนะให้พิจารณาไปอันนี้เอาประดับประหลับความรู้ของเรา มันจะต้องเป็นอย่างนี้อืมใครล่ะ ถ้าเรามาเห็นธรรมะ ใครไม่เห็นธรรมะ รู้ธรรมะ แล้วก็เรียนธรรมะ แล้วก็รู้ธรรมะ ก็ยังเป็นทุกข์รู้ธรรมะ แล้วก็ปฏิบัติธรรมะ ก็ยังเป็นทุกข์ปฏิบัติธรรมะ แล้วก็เห็นธรรมะ แล้วก็ยังเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วทุกข์อยู่ทางนั้นแหละ เรียนธรรมะรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ เป็นธรรมะนู่นจบละขนาดรู้ขนาดเรียน ขนาดปฏิบัติเลยจะไปฝันเลยน้ำตามันไหลอยู่งั้นถ้าเป็นธรรมะนั่นแหละ มันจะเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลม นะเอออย่างไกลนั่นนะไม่ใช่เด่นๆนะเออ ไม่ใช่นี่อันนี้เราให้ทานไปก้อนนี่เออ ชาติหน้า ต่อไปให้อีฉันได้มากกว่านี้นั่นยิ่งเอาหนักกว่านี้อีก อันนี้ อันนี้พูดให้พวกจำศีลฟังนะนะอันนี้พูดให้พวกจำศีลศีลฟัง อันนี้ไม่ใช่ฉลองสัพทานนะสองสัพทานจะต้องสร้างถนนไปเกิดชั้นนั้นต้องสร้างสะพานไปเกิดชั้นนี้ โอ้โหมันมันบุ่นวายเหลือเกินนะ อันนี้พูดตรงไปตรงมาวันเนี้ยถ้าใครมาดีก็คอหักแล้ววันเนี้ยเนี่ยอันนี้ทำผู้ใหญ่ อันนั้นทำเด็กๆน้อยๆหรอกทำเด็กน้อย อย่างเด็กมันเดินไปลมทุบเอ้ยแม่คุบหนูหรอกเนี่ยมันจะร้องไห้กั่แหละ มันนึกว่าคุบหนูมันเดินไม่ให้เนี่ยโกหกมันทั้งนั้นเมื่อเราโกหกเมื่อเราไม่สบายมันโมโหฝ่ามือตีหลังมันเครียดมันจะร้องไห้แม่ แม่ตบยุงหรอก เด็กมันก็อืมม่ตัวยุงก็อยากจะให้ครึ่งหนึ่งไม่ให้ ครึ่งหนึ่งม่นเลยไม่ให้เลยทำไหมมันไปแบ่งเอานั่นมาซะมันเรื่องขนาดนั้นเนี่ยอันมันเรื่องขนาดนั้น อันนั้นมันเรื่องพูดกันดีมันพูดกันดีจะร้องไห้เอาหนูมาใส่กับไปซ้ำเลยไม่ให้นะเมื่อจะร้องไห้มันเจ็บพอต้องบอลแบบเอายุงมาใส่กับมันให้หยุดนะอันนี้ก็มันกันแหละมันอยากได้หลายคือคนต้องเป็นอย่างนั้น อันนี้ผลจะสุดแต่มันต้องหมดละอันนี้ มันหมด หมดมาจะเอาไปเทลงมูลนะไม่จะเอาไปเทลงลงแม่น้ำนะหมดเพราะปัญญาของเรา หมดพืชอยู่ไปด้วยความสบายอยู่ไปโดยไม่เป็นทุกข์ทำงานก็ไม่เป็นทุกข์จะพูดก็ไม่เป็นทุกข์จะเจ็บป่วยไข้ก็ไม่เป็นทุกข์เออ มันเหลือแต่ดินแต่น้ำแต่ไฟแต่ลมเท่านั้นซากคนเท่านี้นะอันนั้นน่ะไม่มีปัญหาละไม่มีปัญหาก็ไม่มีใครจะจะเฉลยปัญหาแล้วมันหมดตรงนั้น ไอความมุ่งหมายเราไปตรงโน้น ทุกวันเนี่ยยังมีใครคิดยังยองไปรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ที่พูดมาเนี่ยนั่นอาจจะมาถึงบอกว่าเอาวัตพงเราเนี่ยกลับทีเองนั่น ทุกวันนี้มันคล้ายๆว่าบ้านเก่าๆของเราเนี่ยนะดินมันจืด ดินมันจืดปลูกผักก็ไม่งามปลูกอะไรก็ไม่งามโน่นไปภูดินแดงไปรอดชายแดนโน่นดินใหม่ๆงาม แต่ว่าไม่กี่วันมันก็จืดอีก ถ้าเราอยู่บ้านเก่าแล้วนี่ทำคันนาขึ้นนะฟื้นดินขึ้น เอาปุ๋ยมาใส่ซะ งาม แลวไอ้คนไปถือเนี่ยก็ย้อนกลับมาแย่งพวกเราอย่างต่อ ไม่ต้องเอาหลาย เอาไร่เดียวก็พอแล้วอยู่ติดติดบริณเนี่ย แต่รู้มันทำสวนจะทำตะกร้าซะ ยามนา มันก็ทำนาซะ เอามันสองสามไร่ พอกินนี่ วัดประพงเรากำลังจะแตก นี่หมดแล้วเนี่ยจืดมันจะจืดย่อนลงย่อนลงเราต้องฟื้นข้อวัดอันเก่าของเรานะ ทำมันอยู่ที่เก่าอันละแต่เราทำให้มันดีขึ้น ทำปุ๋ยให้ดีขึ้นฟื้นดินให้มันขึ้นรักษาให้ดีขึ้น งามมันงามดีขึ้นอย่าห่วงอันนู้นอันนี้ อยู่โน่นอยู่นี่ยาเลย อย่างเนี้ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจว่าเราไม่ออกเข้าใจ ภาษาโบราณทางว่าจังไร เสื้อสัตว์แห้งมันทางเวิงกินไก่ เนี่ยขอข้ามเวิงไก่กินไก่เนี่ย เป็นสันได้ขันบอกภาษาอีพอยเมเขาเป็นสันตัวเอาอยู่ไกลๆนี่แหละจะไปเอาไก่ใส่ไหนออืืมมคนรักขาไก่คนใบขาไก่ เอามันอยู่นี่แล้ว สิไปใจเพชรสวนเตาเข้านี่ขึ้น เอาปุ๋ยใส่เขามาตั้งคอวัดขึ้น มาวัดให้ภาวนาธรรมะอย่ามาคุยกันเอีออะอะให้มันดีเรียบร้อย นะอันนี้เป็นขอวัดของจิตจองไปย่างหน่อยให้มันพ้นทุกข์ชั่วขณะเลยทีมมันชั่วขณะ เออมือนี้มีโอกาสมาบอกชูฟังเสียดอกเหมือน มันจิบวัดภาษาไปเตือ